ดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งสมาร์ทอาร์ตนะคะสมาร์ทอาร์ตนะคะเป็นคำสั่งใหม่ที่มาแทนที่คำสั่งของไดกแกรม แบบเดิมนะคะ ซึ่งเพิ่มเข้ามาในชุดโปรแกรม Microsoft Office ตั้งแต่เวอร์ชัน2007 นะคะ ผู้ใช้คำสั่งสมาร์ทอาร์ตนะคะสำหรับการสร้างงานกราฟิกประกอบเอกสารประเภทแผนผังที่มีความสวยงาม และยังมีเทคนิคลูกเล่นสำหรับการตกแต่งภาพอีกหลากหลายนะคะสมาร์ทอาร์ตมีหลากหลายแบบนะคะ โดยการเรียกใช้คำสั่งสมาร์ทอาร์ตได้จากแท็บ Insert นะคะ แล้วก็เลือกคลิกปุ่มสมาร์ทอาร์ตค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะแบบลิสก็จะมีแบบย่อยๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะ แบบโปรเซสแบบไซเคิลแบบ h e r e n c y นะคะแบบ relationship metric พีระมิดนะคะและรวมถึง picture นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกแบบย่อยนะคะ แล้วก็คลิกโอเคค่ะ ต่อไปนะคะเราจะ insert แทรก พิมพ์ข้อความลงไปค่ะ เราสามารถแทรกข้อความลงไปได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะ ส่วนการปรับแต่งสมาร์ทอาร์ตนั้นนะคะ เราสามารถใช้แท็บริบบอนของสมาร์ทอาร์ตทูลนะคะ ในเรื่องของการดีไซน์นะคะ เราสามารถปรับเปลี่ยนสีนะคะ ปรับเปลี่ยนสไตล์ของ Smart Art ได้นะคะ แล้วก็เลือก Format นะคะ ซึ่งใช้ปรับแต่ง Word Art ปรับเปลี่ยนสีต่างๆนะคะ ให้มีสีสันที่สวยงาม ตามความต้องการของผู้ใช้งานค่ะ